คนรักใหม่หวานก็สั้นขาดใจบาดคอเน้าคนรักใหม่คงไม่เชื่อใจจะเจอถึงเป้าหมายไม่ทันให้เขามาพอน้องน้าก็มีที่ไม่ให้เขาเชื่อพอยากของเราผู้ชายเราที่มันเจเจ้าเจ้าพ่อเลยหน้าไม่เก่าไม่ทันสมัย มาเสื้อฉันไหน อยเพราะแฟนคนนั้นของเขาไม่เชื่อใจละสิน่าจะเป็นที่เป็นเราที่ไม่มีราคาคนรักเก่ามันเก่าจนขึ้นละสนิทมาดีก็ยิ้มมาย่างคนไม่ว่ามาแล้วสบายอยู่พี่แลาผู้ชายมานาอย่าไปชอบใครดีกว่าหรือัดน ถึใจนะสิน้อยังเห็นพี่เป็นของที่ไม่มีราคาน้าคนรักเก่ามันเก่าจนขึ้นละสนิทหน้าดี้ก็ยิ้มมายากคนไม่ว่า มันลาสมัยอยู่ที่ละผู้ชายมาหน้าอย่าไปชอบใครดีกว่าหรือเปล่าคนสมัย โอลโอทองที่นอนหัวใจไหววานจามาหลายีจากที่ตัวสมพานจอระเขสามพันทิศนั้นที่ฉัโยมาแดนดินทีนี้และทิศนี้ ที่มีตาเอตังวัดโอชารา ประกอบพิธีเป็นที่สักการะบูชาโปรดกนุนา สุพรรณอย่าไปกราบทานไปกราบสลวงพ่ออีกทีขอพรติดรังอะไรดอกดังนเมื่อครั้งก่อนหลวงพ่อช่วยวอนขอพรในวงนั้นอีกที ก่อน มจะลงไปสำหรับในรอบลำตะคูรอบลำถวายเจ้าที่ทางด้านสถานที่แห่งนี้สองรอบด้วยกันนะสคอรับงรอบและจบลงไปนะครับผมนะฮสำหรับในค่ำนี้นะครับการสวัสดีสำหรับนะฮะพี่รรักแฟนบงทุกท่านพี่น้องชาวบ้านแหลมทุกท่านเลยครับผมวันนี้มาสนานแน่นอนสำหรับทางด้านดางรำทั้งสองคณะในค่ำนี้เป็นหน้าที่ของจันดาราครับทางขวามือของเราครับผมพร้อมด้วยทีมงานของขวัญใจตันกงทางซ้ายมือของเราครับและพร้อมด้วยนักตีรูปหล่อพวกเราทีมงานแสนรักชูดดวงครับ หล่อว่างั้นฮะครับผมแต่ผมม็หล่อเลยนะครับเออ นะฮะเขาได้ไงกติกาในค่ำคืนนี้นะฮะ ยังไงพี่อธิบายให้เขาเข้าใจนางรำมีกี่ท่าน ไม่ทราบท่านขึ้นตามนางรำเลยอ๋อเพื่อความเป็นระเบียบนะครับผม แล้วก็ใส่แมสด้วย ครับผมใส่แมสขึ้นไปด้วยนะฮะครับผม เพื่อเป็นนโยบายนะครับผมสามข้อด้วยกันเอ้ย ไม่ใช่่ลา่ข้อหลายข้อพี่นะฮะ อ่ะเดี๋ยวฉันไปรับประสานกันทั้งท่านเลยสำหรับในค่ำวันนี้สถานกันฟรีเลยครับ ผม มาเปิดฟอร์สำหรับในรอบแรกกัน เราจัดให้ในจังหวะรอโบกันครับ รับในช่วงนี้ความสนากด้านบนเวทีกับพวกเราทีมงานลำวงของจังหวัดเพชรบุรีบางน้นาว่ามันเจอใครสาไปใส่ใจะได้หรือเปล่าในวันในเมือเขรื่องไว้เจ้าแตก่อนเกิดจะกันหนึ่งวันก็พอไม่ทันค้างเกน พรต้องรถมาตั้งแต่งน้อยมุ่งงอยแป่าปากกำเพงเจ้าทิ้งเงนไทยทิ้งหัวทิ้งไรไม่คืนแต่เดี๋ยวนี้มันยืนจามชื่เรื่องดองตันหานเคยนั่งอยู่ริคณะตายยานมาคุยกันมีพักนี้ นนามันไม่แก้วแก้วแต่อย่าเลย นะมันไม่แด้แก Bukit Jam

little pigeon jump. I take my away. rừng not mơ màng สิกรรมเกิดนาก็มีพังไฟ Voi rămâne.